หลังจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องมาเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวโพดต่อกันเลยนะครับ พอเกี่ยวข้าวไปหมดแล้ว ก็จะเหลือตอสั่งและฟางข้าว ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรขัดหูขัดตา อยากจะเผาไปให้ผลผล ถ้าเกษตรกรคิดว่าการเผาต่อสั่งจะช่วยฆ่าลูกข้าว หรือว่าจะพืชทำให้ง่ายต่อการเตรียมดินแล้วล่ะก็ คิดผิดแล้วครับพี่น้องแน่ตกใจละสิครับ อันที่จริงแล้วการเผาต่อสั่งก็เหมือนการเผาปุ๋ยทิ้ง อินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดิน ถูกทำลาย โครงสร้างดิน เสียหาย และเก็บน้ำได้น้อยลง เท่านั้นยังไม่พอควันไฟเหล่านี้ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และยังมีผลต่อสุขภาพของเกษตรกรโดยตรง อย่าลืมนะครับ เวลาเผามันไม่ได้มีแค่ควันเท่านั้น แต่ยังมีฝุ่นละอองขนาดเล็กเต็มไปหมด แม้ไฟดับลงไปแล้ว เจ้าฝุ่นละอองนี้ก็ยังฟุ้งกระจายอยู่ทั้งฝุ่นและควันพวกนี้ล่ะครับ เมื่อเราหายใจเข้าไปแล้วทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เช่นทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจถุงลมโป่งพองไปจนถึงโรคมะเร็งรู้แบบนี้ยังจะเผากันอีกไหมครับ เนี่ยถ่ายก็เผากันต้องถ่ายกบกันแบบนี้ ิ่งที่เกษตรกรควรทำคือการไถกลบต่อสั่งด้วยการไถผาน 3 หรือผาน 7 แบบพี่เกษตรกรคนนี้ไงครับ การไถกรบนอกจากเป็นการทำให้สั่งข้าวกลายเป็นอินทรีย์วัตถุชั้นดีในดินแล้วยังช่วยฟื้นฟูโครงสร้างดิน ให้สามารถระบายน้ำอากาศและดูดซับธาตุอาหารได้ดีขึ้น ทำให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับ หลังจากไถกลบต่อสั่งแล้ว ให้ตากดินทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน สัปดาห์หนึ่งละครับ เพื่อกำจัดวัชพืชไข่แมลง และเชื้อโรคที่สะสมอยู่ในดินครับ หลังจากตากดินทิ้งไว้แล้ว ต่อไปเป็นการไถย่อยดิน เพื่อให้ดินร่วนซุย และเก็บความชื้นได้ดีครับ กรณีดินของเกษตรกรเป็นดินร่วน หรือดินร่วนทราย ในตอนที่เกษตรกรไถกรบตอสังดินจะถูกย่อยไประดับหนึ่งแล้วครับ เกษตรกรสามารถใช้โรตารี่ปั่นดินเพื่อย่อยให้ละเอียดขึ้นไปอีกได้เลย ข้อดีของการปั่นหน้าดินให้ละเอียดคือ การทำให้ดินเก็บความชื้นได้นานขึ้น ลดจำนวนครั้งในการให้น้ำลงได้ ดูจากภาพนี้สิครับ ดินทางด้านขวาถูกไถด้วยผานเจ็ดส่วนดินทางด้านซ้าย เป็นดินที่ถูกปั่นด้วยโรตารี่แล้ว จะเห็นว่าโรตารี่สามารถปั่นดินให้ร่วนซุยขึ้น แต่ถ้าดินของเกษตรกรเป็นดินร่วนเหนียว หรือดินที่ระบายน้ำได้ไม่ดีนักอาจต้องไถผานเจ็ดอีกครั้งหนึ่งเพื่อย่อยดินซ้ำ แล้วค่อยใช้โรตารี่ปั่นดินจนร่วนซุยนะครับ